พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ สารซักผ้าซักสะอาดโดยน้ำอุณหภูมิห้อง เครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งที่ง่าย ต่อการถูกปนเปื้อนจากอาหาร เครื่องสำอางรวมถึงสารอินทรีย์ อย่างเหงื่อและไขมันที่มักหลงเหลือ จากการซักหากซักด้วยน้ำอุณหภูมิห้องส่งผลให้เสื้อผ้ามีกลิ่นอับนักวิจัยไทยจึงคิดสัดส่วนของสารทำความสะอาดที่สามารถใช้ได้กับน้ำทุกอุณหภูมิ และสามารถทำความสะอาดได้ดีกว่าสารซักล้างทั่วไปถึง4เท่าครับ บริษัทไลออน ประเทศไทย จำกัดพัฒนาสารซักล้างด้วยเทคโนโลยี การสร้างสารลดแรงตึงผิว Surface t a n ความเข้มข้นสูง เพื่อให้สามารถลดสารตกค้างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ผลจากการทดสอบพบว่าสารซักล้างที่พัฒนาขึ้น สามารถซักผ้าด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง ได้สะอาดกว่าสารซักผ้าทั่วไปถึง 4 เท่า จากความโดดเด่นของผลงาน สวทช จึงได้ร่วมผลักดัน นวัตกรรมเข้าสู่การแข่งขัน ระดับนานาชาติทำให้ผลงานวิจัยนี้คว้ารางวัล Gold Prize